มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับหนึ่งในห้าของโลก นั่นคือ ประเทศไทย รถที่คุณยุ้ยครอบครองนั้นจะบอกแต่ละคันมีเด็ดมากเลยนะนะฮะต้องบอกว่านี่คือผู้หญิงที่ เร็วที่สุดในประเทศนี้ดีกว่าและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย c t e คเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนกราสริดสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนนีครับ สปีดการาดสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจร ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ติดต่อ 0818132393 และ 0906643343 นี่คือรายการเปิดโปง โรงรถนะครับวันนี้ยังอยู่กับดรกันทิชาชิมซิรินะฮะนี่คือนักแข่งสุภาพสตรีคนเดียวที่ต้องบอกว่าพิชิตสนามเฟอร์รารี่มาแล้วทั่วโลกใช่ค่ะเป็นคนไทยคนแรกนะครับแล้วก็เป็นสุภาพสตรีเรียกว่าอันดับต้น ๆ ของเอเชียเลยดีกว่า ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ต้องบอกว่านอกจากนี้ยังมีอีกหลายๆดีกรีที่พ่วงมาไม่ว่าจะเป็นมิิสซสยูนิเวอร์ส ใช่ไหมฮะมิสซิสอินเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียแปซิฟิกใช่ไหม ในปี 2016 ใช่ แล้วก็ Ferrari นี่คือ 17 ถึง 19เราได้ดู EP ที่แล้วไปแล้ว เราบอกว่าเรื่องราวของคุณยุ้ยกว่าจะมาเป็นนักแข่งรถกว่าจะได้มาทุกทุกอย่าง แต่วันนี้วันนี้มาดูมาดูของเล่นอย่างอื่นอีกนะสเปเชียลต้องบอกว่านอกจากจริง ๆ รถ Ferrari ที่คุณยุ้ยมีแล้วเนี่ย ต้องบอกว่ามันมีของเล่นหลายๆอย่างมาก วันนี้ถ้ามาถึงที่นี่แล้ว ต้องเก็บเอาข้างหลังผมไว้ก่อน นี่นี่นี่นี่หมวกหมวกใช่ อันนี้คือ 1ST หมายถึงแชมเปี้ยนได้ที่หนึ่งนี่คือเราย้อนความกลับไปว่าใในแต่ละสนามที่คุณยุ้ยเป็นเป็นแชมเปี้ยนนะค่ะ ก็กี่ใบคุณผู้ชมนับเอาแล้วกันนะ ข้างหลังเนี่ยมันเยอะมาก มันเป็นฮอลล์เฟรมของเธอเลยนะฮะ ใช่ค่ะ ก็ถ้าเกิดสำหรับนักแข่งนะคะ ถ้าเกิดในสนามเนี่ยคนมาเยอะมาเป็นล้านมา 5 0 0 0สน6ก0 0 0คนเนี่ย แล้วถ้าเกิดนักแข่งคนไหนใส่หมวกอันนี้เข้าไปทุกคนรู้ทันทีว่าเป็นแชมเปี้ยนเออแต่ถ้าใส่อย่างนี้ยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ ไม่ใช่ อันนี้คือหมวกแบบแฟนคลับธรรมดา แต่ถ้าเป็นอันนี้แสดงว่าแน่นอนล่ะเขาต้องยืนอยู่บนโพเดียม แต่ไม่รู้ว่าที่เท่าไหร่ต้องมาดูข้าง ๆ อีกทีเพราะเขาจะยืนตำแหน่งที่ 1 ที่2หรือที่3ใช่ค่ะ ซึ่งทุกคนจะรู้อัตโนมัติว่าเฮ้ยยูเจ๋งอ่ะ และที่สำคัญที่พิเศษไปกว่านั้นอันนี้คือ หมวกนักแข่งของ f e r r ร r นะคะ F1 ซึ่งทุกครั้งที่ไปสิงคโปร์นะคะ ก็เขาจะให้เป็นของขวัญสำหรับนักแข่ง f e r r ์รี่ชาเลนนะคะ ปกติเนี่ยจะเซ็นเดี่ยวนะคะ แต่อันนี้เซ็นคู่ว้าวนี่ฮะเมืองไทยเธอยังไปกวากมาด้วยนะ ใบนี้ใบนี้บางแสนกลางปี ใช่อุ้ยวันนั้นงงมากเลยนะ 12 คันรอดตายอยู่เหลืออยู่ 5 คัน รต้องดบอกไปว่าได้ระดับนี้คุณยุ้ยนี่ผ่านเขาสามมุกมาแล้วนะฮะต้องคุยอย่างนี้นะฮะเออใช่ก็สำหรับโซนนี้นะคะ ยุ้ยก็จะรวบรวมหมวกนะคะ ที่ได้มาจากเมืองนอกทุกๆประเทศเลยค่ะ เข้ามาอยู่ที่นี่ แล้วอยากจะพาไปดูโซนที่บอกว่า เอฟซีทั้งหมดที่ต้องมาขอลายเซ็นมันคืออะไร เดี๋ยวตามมาดูตามมาดูตามมาดูมันนี่นี่นี่ทุกๆ ปีนะคะในสนาม FC ก็จะมาขอลายเซ็นแล้วก็จะมาร่วมเซลฟี่ถ่ายรูปคู่กันนะแข่งระยะใกล้มากนะคะ ก็ทุกคนจะได้บัตรอันนี้ซึ่งอันนี้จะเป็นนอสอเมริกา แล้วก็ยุโรปเอเชีย จะมีรูปของนักแข่งทุกคนทั่วโลกแล้วก็จะมีลายเซ็น ของนักแข่ง ซึ่งยุ้ยก็เอามาใส่กรอบไว้เป็นที่ระลึกด้วย อ่านี่แหละ ก็อันนี้สำหรับคนที่ชอบรถนะคะ ทุกๆปีเขาก็จะมีคอลเลกชันแตกต่างกันไป แล้วยุ้ยก็จะเอาเรียกว่าเก็บไม่เป็นคอลเลคชันใช่ เก็บเป็นคอลเลกชันแต่ละปี FC นี่เขาก็จะสะสมของเขา บางคนก็จะให้ยุ้ยเซ็นธงชาติเซ็นหมวก เซ็นบัตรเสื้อเสื้อที่เป็นที่ระลึกนะมันเดินเข้าไปนะเขาจะซื้อเสื้อแล้วก็มีลายเซ็น ใช่ใช่ให้ให้มาเซ็นกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเซ็นที่หัวใจแต่จริงๆนะต้องบอกว่าคุณผู้ชมนะคุณยูไม่ได้ชอบแค่เฟอร์รี่อย่างเดียว เอ้ยทีนี้เรามาดูว่ามาดูข้างหลังข้างหลังข้างหลัง อันนี้อันนี้อันนี้ก็เอออันนี้ก็จากอิตาลีเราก็ขยับมาที่เป็นเยอรมันเยอรมันบ้างเยอรมนีเยอรมนีเยอรมนีเยอรมนีนะฮะแต่อันเนี้ยค่ะ มาจากซูดการ์ดใช่ไหมเขาต้องบอกว่านี่คือเรื่องราวของของรถของเล่นนี่ผมไม่ดูคันแรกนะ ันนี้เป็นโมเดลนายวันวันก็คือ 911 50 ปีเป็นคันที่ ครบรอบ 50 ปี anniversary นะฮะใช่คันที่ 882 กุญแจรุ่นนี้นะคะก็จะทำเป็นกุญแจนะคะที่มีสีเดียวกับรถ เห็นไหมคะ และรถคันรุ่น 91150 จะทำเฉพาะ 2 สีซึ่งเป็นสีเทา กับอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีไข่มุก ใช่ครับ เป็นเพลเป็นออกเป็นมัตเตอร์เพล่ใช่ และเข้ามาข้างในนะคะรถคันนี้ยังแต่จริงๆ ผมบอกว่า 50 ปีในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยเห็นสีนี้นะมีประมาณ 7-8 คันนะ ใช่ไหมแต่จริงๆ สีนี้น้อยมาก เพราะว่าโดยส่วนมากอ่ะ คนจะไปเล่นสีมุกกันไปหมดเลย ใช่ และที่สำคัญนะคะข้างในก็จะเขียน limited edition น่า n u m b มาดูซิมข้างในนะฮะ882 นะคะ่รถคันนี้นะความพิเศษของรถคันนี้นะคะจะสามารถทำเสียงได้ 2 เสียงคือเสียงโทโบทำเสียงได้ 2 เสียงก็คือในตัว exhaust มันเนี่ยฮะ ค่ะ ปกติรถทั่วไปนะคะ จะสามารถขับได้เสียงเดียว แต่ถ้าเกิดเราต้องการเป็นเสียงโทโบเราจะกดปุ่มนี้นะคะ แล้วเสียงเสียงเนี้ยมันก็จะมีความพิเศษ เสียงก็จะดังขึ้น ถ้าเกิดเราไม่ต้องการให้มันดังเราก็กดปุ่มนี้ อันนี้คือความพิเศษค่ะของรุ่นนี้นะคะ รวมไปถึงเบาะด้วยเบาะการดีไซน์เบาะนะคะ เบาะสไตล์นี้จะมีเฉพาะในรุ่น Limited Edition 911 Limited Edition เท่านั้นและจะปักที่เบาะด้วยว่าเป็น 911 50 ปี ใช่ อันนี้ก็เป็นลายแบบเขาเรียกว่าเป็นลายแบบเป็นผ้าสกอตรุ่นเก่าเลยนะ ใช่ค่ะ ซึ่งลายป่ออันเนี้ยจะมีเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้น ใช่ ใช่ค่ะ แน่นอนความความพิเศษนอกไปจากนั้นก็คือไม่ค่อยมีใครมีอันนี้เราชอบมันหายากมากๆแล้วก็ราคาขึ้นตลอดเวลาก็50ปีแต่มันกลายเป็นรถเป็น collectible car ไปแล้ว ค่ะ นี่คือรถ้า1 5 0 ปีนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสีเทารุ่นนี้เป็น ริยอนเทาเฮริยอนเกรย์นะที่ต้องบอกว่ามันหายากแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นบ้านเราบ้านเราแต่ว่าเห็นแต่สีมุกอยากเล่าให้ฟังนิดนึงว่าหลังจากที่ยุ้ยซื้อรถคันนี้แล้วเกิดอะไรขึ้น นั่นน่ะสิเออหลังจากที่ยุ้ยซื้อรถคันนี้นะคะยุ้ยก็สามารถเอานัมเบอร์ของตัวถังนะคะ คันนี้นะคะ ไปลงทะเบียนเหมือนเดิมไปลงทะเบียนที่ประเทศเยอรมนีที่ที่ที่โรงงานไลท์ซิค่ะ ใช่ค่ะ พอเราไปลงทะเบียนเสร็จปุ๊บ ยุ้ยก็ไปเลือกรถที่เมืองนอก สามารถจะขับรุ่นไหนก็ได้ ซึ่งตอนนั้นก็จะมี 911 911S 911 Turbo Turbo S อ่าแล้วก็เป็นรถสปอร์ตโคโนแพ็กเกจอะไรก็ว่ากันไป แล้วไปขับรถที่เยอรมันโอ้โหขอบอกว่าตื่นเต้นมากเพราะว่าใช่ ในที่โรงงานไลซิกเลยค่ะ แล้วเวลาเขาจะมีเนินอยู่เนินหนึ่งนะคะก็เนินขึ้นแล้วเนินลง แล้วคราวนั้นซัดมาแรงบินขึ้นไปแล้วนี่ยบินขึ้นไปแล้วก็ลงมา แต่ด้วยสัญชาตญาณของที่แบบเราเป็นนักแข่งเก่า เราขับรถตอนนั้นยังขับรถไม่ค่อยเก่งคือเราเคยขับบ้างที่เมืองไทย แต่พอเราขึ้นไปแล้วลงมาเราดูแค่คันหน้าอย่างเดียวคันหน้าขึ้นเราก็ขึ้นคันหน้าลงเราก็ลงซัดตามเงินไปนะคะก็เรียกว่า ที่โรงงานของปอร์เช่นะคะจะมีเซอร์วิสพิเศษนะคะซึ่งดูแลยุ้ยนะคะก็เวลาที่ยุ้ยไปที่เมืองนอกนะคะ ก็จะมีรถเนี่ยขับมารับไปทานข้าว ซึ่งทางโรงงานจะมีเร้าพิเศษสำหรับลูกค้าของปอร์เช่โดยเฉพาะไม่คนนอกเข้าไม่ได้เลย ต้องเป็นลูกค้าเท่านั้นหลังจากที่เราลงทะเบียนกับโรงงานแล้วนะคะ โรงงานก็พายุ้ยไปดูการผลิตรถของรุ่น 918 นะคะเป็น การผลิตที่ใช้มือใช่เป็นแฮนด์เมดทั้งหัดทถ้ามีแต่สไปเดอร์ใช่ แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรถนะคะ ปอร์เช่ขับมาส่งยุ้ยที่สนามบินอีกเรียกว่าบริการแบบ เรียกว่าดูแลอย่างดีนะใช่สำหรับลูกค้าที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟใช่ค่ะของกลับมาซื้ออีกสองคัน นั่นน่ละเห็นไหมเป็นบริการหลังการขายที่ทำให้รู้สึกประทับใจคนที่ใช้รถอย่างก้าวหนึ่งเนี่ยก่อนจะขยับมานี่ ก็ต้องไปเรียนอีกเป็น Porsche Driving ใช่ Experience อีก ก็คันนี้นะคะเรียกว่ารุ่น GT3 RS นะคะ แน่นอนคันนี้มีความพิเศษตรงที่ให้อารมณ์เหมือนนักแข่ง ดูปีกข้างหลังของอ่นของที่มันจริงๆแล้วมันทำออกมาสำหรับในการแข่งขันาคาเรล่าคับนะฮะสำหรับก่อนที่จะ แข่ง F1 เนี่ยก็จะมีการแข่งขันคาเรล่าครับทั่วโลกก่อน ใช่นะครับ แล้วรถคันนี้คุณสามารถที่มันเป็นรถเรสที่คุณสามารถวิ่งอยู่บนถนนได้เลย แล้วคันนี้นะคะ เวลาที่ขับนะคะจะสามารถรู้สึกทุกหลุมเลย หลุมเล็กหลุมน้อยรถจะเบิบเบิบเอาว่าเออแต่ไม่มีความสบาย ถ้าใช้คำพี่ดีกว่าแต่ขอบอกเลยว่าฟิลที่ขับรถ GT3 RS ถ้าเกิดใครชอบขับรถในโค้งนะคะยุ่เคยเอาไปที่ภูเก็ตคือ ปอร์เช่จะดีในเรื่องของการขับรถเข้าโค้งแล้วออกตัวได้ไว แต่เรื่องความเร็วอาจจะช้ากว่าเฟอร์รารี่นิดนึงรอบต้นอาจจะไม่จัดนะ อันนี่มันเป็น NA ด้วยอใช่ใช่จะจะเหมาะกับขับรถในเกาะ ขับรถในภูเขาอย่างเงี้ยค่ะปอร์เช่จะถนัดมาก และที่สำคัญ คันนี้นะคะก็ถูกพัฒนาโดยมีเสียงโทโบเหมือนเดิมนะคะ แล้วก็สามารถยกข้างหน้าได้ด้วย ซึ่งรถซูเปอร์คาร์แบบใหม่ไม่เหมือนแบบเก่าคือ ถ้าเกิดบอกว่าซูเปอร์คาร์จะไปไหนเราต้องคิดนะ เอ้ย หน้าเราจะขูดไหม จะขูดไหมเดี๋ยวนี้มันมีลิฟท์ใช่มันก็สบายเดี๋ยวเราให้ดูข้างในนิดนึงนะคะอ่ะเชิญข้างในนี่ก็เป็นทูโทนใช่ไหมข้างในนี่ก็ แต่จริงๆสีนี้ก็ไม่ค่อยเห็นนะคุณยุ้ยส่วนมากจีสามบ้านเราเนี่ยก็จะเห็นสีเป็นออเรนจ์ซาวาใช่ไหมฮะแล้วก็จะเป็นพวกสีแบบสีขาวสีอะไรอย่างนี้ซะเยอะ และที่สำคัญนะคะ ตอนนี้นะคะปอร์เช่นะคะยังถูกพัฒนาให้มีเรียกว่าพัฒนาได้ดีกว่าเดิม สามารถบอกคนขับได้ด้วยว่าตอนนี้ยางลมเราอ่อนแล้วล้อไหนซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยรถรุ่นเก่าๆไม่เคยบอกเลยว่าเฮ้ยรถเรายางอ่อนเท่าไหร่ อันนี้นะคะ เปิดเข้ามาปุ๊บบอกทันทีเลยเหมือนคันนี้บอกทันทีรถเรายางอ่อนกี่เปอร์เซ็นต์สมมติว่า อ่อนลบ3ลบ5ลบ7อย่างเงี้ยเนี่ยมันแพงมันแพงตรงนี้นะมันแพงตรงมือเปิดเนี่ยนะนี่รถอื่นเขาเป็นอะไรไอ้นี่เป็นเชือกดึงทั้งนั้นเออใช่ แล้วที่สำคัญทำไมต้องเป็นสีนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าต้องแมทกับสีรถไงนี่ไงไปตรงไหนแล้วทำมาแมทกับเนี่ยแบบว่าดีไซน์ออกมา ให้มันแมทกันหมดเลยนะ จะทำให้แมททุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเบลเบลตรงนี้ตรงนี้แม้กระทั่งได้ได้ได้ สีเขียวอ่าและตรงนี้เพิ่มความเขียวนิดนึงนั่นสิตรงเขียวใช่ขอนพวกนี้มันเป็นออปชั่นที่มันต้องเล่นหมดเลยต้องสั่งหมดเลยพิเศษหมดเลย ใช่ค่ะใช่ไหมฮะก็ความพิเศษของรถรุ่นนี้นะคะ บอกได้เลยว่าขับแล้วสนุกขับแล้วเหมือนอยู่ในสนามแข่งซึ่งตรงกับคาแรคเตอร์ยุยยุยจะชอบขับรถแข่ง แล้วยุ้ยก็ชอบแนวนี้ทุกครั้งที่ขับนี่โอ้โหแบบเสียงเสียงแบบเสียงต้องมาก่อนแล้วเพราะว่าคันนี้สามารถทำเสียงทบโบได้ด้วยใช่เป็นวาล์วนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นวาล์วของ exhaust v a l v นะครับมันคือสามารถทำให้คุณจะวิ่งเป็นไซเลนต์ก็ได้หรือคุณจะวิ่งเป็นแบบ เปิดวาล์วออกมาเพื่อให้เสียงออกมาได้อย่างเต็มที่ที่สุดคันนี้นะคะสามารถขับได้ทั้งเกียร์เมนนวลแล้วก็ขับออโตเมติกนะครับได้สองโหมด เห็นระบบเซฟตี้ของปอร์เช่ไหมคะ ข้างหลังมีโรบาร์ด้วยนะคะ ก็โลบาร์ของปอร์เช่นะคะ ข้างหลังนะคะ ก็ให้ความปลอดภัยสำหรับนักขับมากเลยนะคะ ถ้าเกิดเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรเนี่ยเราจะมีโลบาร์เพื่อไม่ให้โครงรถเนี่ยมันทับยุบลงมา เพราะฉะนั้นคนขับนี่รู้สึกปลอดภัยแน่นอน คือจริงๆรุ่นนี้มันทำออกมาสำหรับ จริง ๆมันสามารถวิ่งลงในสนามได้เลยนะคุณผู้ชมใช่เพราะว่า FIA เนี่ยได้รับรองมาตรฐานของรถคันนี้ว่า ก็นำไปใช้ในการแข่งที่เขาเรียกว่าคาเรล่าครับถ้า รวยจัดจัดในแบบเมืองนอกก็ต้องเอาไปแข่งคาร์เรล่าครับเลยเออ รถแข่งทุกรุ่นนะคะที่อยู่ในหมวดรถแข่งนะคะ ทางรัฐบาลไทยนะคะ จะไม่คิดภาษีในการซื้อ ถ้าเกิดว่ารถอยู่ในที่ราคา 30 ล้าน ถ้าเป็นรถแข่งก็จะเหลือประมาณ 11-12 ก็จะยุบลงไปเยอะ ก็เซฟลงไปได้เยอะ แต่ว่าใช้สมบัติในสนามเท่านั้นบนถนนไม่ได้ ใช่ใช่พอใช้สองคันแล้วนี่คือเป็นรุ่นที่ต้องบอกว่ามันก็เป็นลิมิเต็ดดิชั่นทั้งคู่นะ 50 ปี anniversary GT3 RS คันนี้ก็คือ Mark II ใช่ไหมฮะนี่ Mark ค II แต่ผมผมไม่เข้าใจนี่ว่า คุณยุ้ยว่าทำไมว่าคุณชอบอะไร i8 อะไรขนาดนั้น ปกติผมก็จะไปไหนผมก็จะเห็นเขามีคันเดียวนะ เออถูกไหมคุณผู้ชม มีคันเดียว แล้ว วันนี้มีอยู่ๆก็มีสองคันเลยก็ ตอนแรกอะชอบ iPad เพราะว่าอะไรรู้ไหมชอบ iPad เพราะว่านวัตกรรมของ iPad รุ่น BM นะคะจะเฉพาะไดรเวอร์เท่านั้นนะคะ ที่จะสามารถเห็นไมค์ของความเร็วในขณะที่ขับ สมมุติว่าเราขับ80 100 200 ความเร็วจะขึ้นจอที่ตรงนี้ มันจะยิงมันที่กระจกหน้า และที่สำคัญนะคะ เราสามารถชาร์จแบตเติมน้ำมัน 7800 ก็เต็มแล้ว แล้วก็ชาร์จไฟได้ตลอดเวลา ถ้าเกิดไฟใช้หมดแล้วก็สวิตช์มาเป็นใช้น้ำมัน แล้วเวลาเราขับรถลงไปในชั้นใต้ดิน i 8จะทำหน้าที่เปิดไฟให้คุณโดยอัตโนมัติเลยนะคะ โดยเป็นเส้นอ่ะขอกุญแจหน่อยสิโอ้ผมไม่เนี่ยไม่ได้ยนะผมหาเจอยังหาเจอยังเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เกือบแล้วเกือบแล้วคุณผู้ชมเกือบแล้วเออ ตอนนี้ เห็นไหมโอ้เห็นไหมนี่ ได้ลมมากเลยนะ คันนี้นะคะ i 8นะคะก็ จะมีกล้องรอบคันเลยทีเดียวนะคะ เวลาที่เราขับไปไหนเนี่ย มอเตอร์ไซค์รถ ซ้ายรถขวาจะมี 360 องศา และที่สำคัญไปกว่านั้น เวลาที่เราเร่งปกติซุปเปอร์คาร์จะดังๆ ใช่ปะใช่ จะเสียงแบบบึ้มบึ้มแต่อันนี้คือให้ความแตกต่าง มาแบบเงียบกริบมามาแบบเงียบนะที่สำคัญเงียบแล้วยังไม่พอ เงียบแต่แรง แต่ผมมีความรู้สึกว่าคุณยุ้ยจะชอบรถที่มันแบบเหมือนกับมันซ่อนที่เปิดประตูไว้หมดเลยนะใช่ใช่ป่ะมันจะดูแบบมันจะดูเรียบๆไปแบบทั้งคันดูแบบและแล้วเห็นโรไดนามิกเห็นการแต่งรถไหมสีเหลืองล้อน้ำเงินนี่มีคันเดียวในไทยนะเขาเลยเขาคนเดียวเลยสีสีแบบโดดเด่นเพื่อความโดดเด่นของเราเราชอบแบบนี้ ปกติรถสีเหลืองยุ้ยเชื่อว่าใครๆก็มีได้ แต่ถ้าสีเหลืองล้อน้ำเงินยุ้ยเชื่อว่าหลายคนไม่มีเออถูกจริงไหมล่ะ คันนี้นะคะ ก็เป็น i8 Roadster ซึ่งให้ความพิเศษขึ้นไปอีกเวลาเปิดเปิด แล้ว i8 จะลงมาที่พื้น คันนี้นะคะสามารถเปิดประทุนได้นะคะ แล้วเวลาเปิด i8 จะมาอยู่ที่พื้นนะคะ เป็นไงล่ะ เอ้ย โอ้โหอให้คนเห็นเลยว่ารถฉันไอแปดเว้ยไม่ใช่ธรรมดา เออใช่แล้วก็คันนี้นะคะ สามารถเปิดประทุนได้ในขณะที่ขับรถ การพัฒนาของบริษัท BM นะคะ จะเพิ่มการพัฒนาโดยการใช้ทัสกินนะคะสามารถใช้มือเรานะคะทัสกินกับจอเลือกได้เลยนะคะ ระบบความปลอดภัยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ถ้าเกิดคุณเกิดระบบเหตุการณ์ฉุกเฉินนะคะทาง BM นะคะ จะมีแอปพลิเคชันดาวน์โหลดในมือถือแล้วกดบอกว่า รถเราเสียอยู่ที่ไหนเขาก็จะมาเซอร์วิสให้ทุกที่เลย ซึ่งยังไม่มีค่ายอื่นนะ ที่ทำแบบนี้เจ๋งอะดูแล้วมันไฮเทคมากเลยนะ ใช่ ดูแล้วมันแบบมันดูล้ำมากเลย ล้ำผมเห็นครั้งแรกที่มาเปิดตัวในหนังเรื่อง Mission Impossible นะ ใช่ที่ทอมครูซขับนะใช่เราเป็นความรู้สึกว่ามันรถดีเอะไรมันจะดูทันสมัยในขนาดนี้ แต่พอมาดูใกล้ๆผมมันเป็นโรสเตอร์แล้วอะ เออมันเออมันต่างกับคันนี้จริงๆนะสมมติขับขับไปอุ้ยอยากอยากเปิดประทุนเมื่อก่อนต้องจอดใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดเปิดได้เลย แต่สโลว์ดาวน์นิดนึงถ้าช้านิดนึงแล้วเดี๋ยวเขาไปต่อเออใช่เมื่อก่อนจะต้องจอดตลอดเวลาที่มีรถที่เปิดประทุนนะคะโอ้ยรถพี่นี่นอกจากต้องจอดแล้วต้องลงมาด้วยต้องลงมาเก็บเพื่อเปิดท้ายรถด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ขันเสร็จปุ๊บก็ไปวางข้างหลังอีกต่างหากอ่าใช่เป็นไงคะชอบเจ๋งเจ๋งเจ๋งและเครื่องเสียงขอบอก อลังการ จริงเหรอ เออมันรถไฟฟ้ามันยิ่งยิ่งกว่าดิสโกเทคอีกอะ่ะเออใช่ ไม่น่าเชื่อนะ เรียกว่ารถแต่ละคันนะคะสำหรับคนรักรถนะคะ ก็อยากเอามาแชร์ว่าเฮ้ย เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำไปมากแล้ว ดูพอ e มาแล้วดู BMI แตกมาแล้วซึ่งมันแบบออโอเค ดู Ferrari ใน EP ที่แล้วมันดูมันไฮเทคเทคโนโลยี แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมที่เหลืออีก4คันเนี่ย สี่ห้าคันเนี่ย ยังมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดยังอยู่ข้างบน มีอยู่ข้างบนอีกอผมจะใบอกว่า มันมันมันมันต่างกันโดยสิ้นเชิงอะ